อยากบอกว่าคิดถึง แม่คนเดียวอยากบอกว่าคิดถึงแม่อีกครั้ง ในวันนี้ผมก็ยังไม่ได้กลับ อยากบอกว่าแม่ครับผมคิดถึงแม่จ้าอยากบอกว่าคิดถึง แม่อีกครั้งอยากบอกว่าคิดถึง แม่อีกที ในตอนนี้แม่ก็ทำงานหนัก ผมก็อยากให้แม่พัก อยากให้แม่สบาย ็กตอนที่ผมเล็กๆผมก็คิดถึงแม่ แม่ร้องเพลงให้ฟัง แม่กล่อมผมว่าไง นอนซาลาลับตาแม่สิกล่อมนอนซาลาลับตาแม่สิกล่อมนอนได้แล้วคนดีของแม่นอนซาลาลับตาแม่สิกล่อมนอนซาลาลับตา ไม่สิกอมนอนได้แล้วดวงใจของแม่อมกอดของแม่คือการที่อบอุ่นที่สุด แต่ที่นั่นแน่รักแม่ไม่มีสิ้นสุด อยากบอกว่ารักแต่ไม่กล้าพูดไป อาการยึกยักก็พบผมแค่อายคิดถึงแม่คนเดียวอยากบอกว่าคิดถึง จากที่ไหนคนที่รักและจริงใจ ตอนผมมีแฟน ผมก็โดนเขาทิ้งไปแต่ไม่เป็นไร ยังมีแม่คอยอยู่ข้างๆจะเหนื่อยเมื่อไหร่ให้กลับมาพักที่บ้าน ขอโทษที่บางครั้งทำให้แม่ต้องมีน้ำตา ความฝันของแม่ก็คือจบปริญญาผมสัญญาผมจะทำมันให้ได้ แม่บอกให้อดทนไม่มีอะไรได้มาง่าย ที่ท้อแต่ก็ยังมีกำลังใจจากแม่จากพ่อผมจะทำฝันให้สำเร็จไม่ต้องกลัว อีกไม่นานเราจะกลับไปเป็นครอบครัว